วันที่ห้าวันนี้จะมาสาธิต วิธีการใช้งานเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์คิทเช่นสเกลยูเซอร์แมนนวลนะคะ แบบง่ายๆ ลักษณะของตัวกิโลก็เลือกช่างตั้งแต่ 1 กรัมถึง 5กิโลกรัม ค่ะสูงสุด5กิโลกรัมใช้สำหรับช่างทั่วไปช่าง ตัวไปอันนี้ก็จะเป็นคู่มือ คู่มือที่ติดมากับตัวเครื่อง ใช้ฐานสองเอเอเอเรามาเริ่มวิธีการใช้ดูดูตัวอย่างการใช้งานแบบคร่าวๆ นะคะ ก็จะมีแค่สองปุ่มง่าย ๆ ก็คือมีตัวเปิดปิด แล้วก็มีตัวยูนิตหน่วย เริ่มแรกก็มาเริ่มใส่ฐานเลยนะ อันนี้ใส่ฐานเข้าไปแล้วเป็นแบบฐาน 3A 2ก้อน แล้วก็ทำการปิดเข้าไปแล้วก็มาเริ่มตัวใช้งานง่ายๆก็คือเริ่มแรกก็คือกดปุ่มเปิด นี่ตัวเลขการทำงานก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ช่างตามปกติเลยยี่สิบเก้ากรัมช่างนี่ค่ะก็ไม่ต้องกดตัวรีอะไรมากมายก็ ช่างเสร็จแล้วก็เอาออก สามารถชั่งสูงสุดได้ 5 กิโลกรัม แต่คิดว่านะคะ ถ้าสมมติว่าใช้แบบช่างของหนักๆนี่ก็อาจจะไม่สมควรเนาะ เราก็ใช้แบบช่างแบบของเล็ก ๆ ที่แบบกิโล ไม่สามารถช่างได้ อันนี้สำหรับใช้ช่างแบบของเล็กๆเนาะ เราก็เอามาช่างของเล็กๆ ที่ว่าแบบมีโอกาสที่จะแม่นยำกว่า ถ้าสมมติว่าใช้ของหนักตั้งแต่ หนึ่งถึงสองกิโลขึ้นไปก็น่าจะใช้แบบกิโลธรรมดา หรือว่าช่างนี้ก็ได้ ก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็ลองหาซื้อได้ แถวอินเทอร์เน็ตหรือว่าลองติดต่อมาได้แค่เลือกเครื่องประมาณสามร้อยบาท ลองซื้อใช้ติดบ้านหน่อย วิธีการปิดก็ง่ายๆนะคะกดปุ่มค้าง แล้วก็ทำการปิดแค่นี้ค่ะเนี่ย ใช้งานแบบง่ายมาก ขอบคุณค่ะ